สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักนิตติ้งลายพื้นฐานเป็นลายกระดูกงู หน้าตาชิ้นงานออกมา ถ้าเราดูมันจะคล้ายลายลูกฟูก ความแตกต่างมันคือ ความยืดหยุ่น และลายมันจะมีมิติกว่า ถ้าเป็นลายลูกฟูก ตรงนี้จะเป็นเพอธรรมดา แต่ตัวนี้ไม่ใช่ลายเพอนะคะ เดี๋ยวเราลองมาถักดู เวลาเราจะถักงานที่เป็นงานนิตติ้งเพื่อเอาไปใช้เป็นงานใหญ่เป็นงานถักเสื้อ เราควรจะถักเป็นชิ้นงานตัวอย่างออกมาก่อน ขนาดที่พี่แนะนำก็คือตรงนี้สิบสามเซน สูงสิบสามเซน แล้วคุณจะสามารถเอาไปคำนวณได้ ลายนี้สวยนะคะ ขนาดจะเปลี่ยนไป ถ้าไหมคุณเปลี่ยน แล้วก็เบอร์ไม่นิดคุณเปลี่ยน ขนาดคุณจะยืดเปลี่ยนออกไป ลายนี้สวยนะคะ ถ้าเอาไปถักเป็นผ้าพันคอก็จะสวยมาก ช่วงลายมันหนึ่งช่วงลาย จะใช้สามหลัก ถ้าคุณต้องการถักที่มีขนาดกว้างกว่านี้ นะคะ เวลาคุณเริ่ม ต้นแบบพี่เริ่มห้าคูณสามคือสิบห้าสิบห้าแล้วบวกอีกสอง สองที่เพิ่มก็คือ มุมด้านขวา กับมุมด้านซ้าย มุมด้านขวานะคะ ถ้าพลิกกับงานมันจะถักพลิกกลับไปมา ถ้าพลิกกลับไปมาแล้วเนี่ยมุมด้านขวาพี่จะใช้วิธีสลิปเพื่อให้งานตรงนี้ เป็นตัวลูกโซ่ยาวสวยแบบนี้ และด้านซ้ายจะจบโดยการถักนิด มันจะได้ลายออกมาเหมือนกันเป็นลายลูกโซ่ ถ้าคุณต้องการกว้างกว่านี้ อย่างเช่นต้องการ ขึ้นเป็นแปดนะคะ ก็เอาแปดคูณสาม แล้วบวกอีกสองสำหรับการถักพลิกกลับไปมา แต่ถ้าเป็นถักวนวงกลมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งตามต่อนะคะ เสื้อพี่เมย์จะเอาไปถักเป็นวนวงกลม แล้วก็สาธิตที่ YouTube พี่เมย์ตอนนี้เรามาลองซ้อม มือโดยการถักเป็นลายธรรมดาแบบนี้ก่อน ลายนี้ถักยาวๆลองมือ แล้วถักเป็นผ้าพันคอก็สวยงามนะคะ เพราะลายมันจะยืดยายมันจะยืดหยุ่นทั้งสองด้าน ลองดูค่ะ ดูรายละเอียดไหมที่พี่เมย์สาธิตแล้วลงมือถักตามเลย คลิปเป็นคลิปตัดต่อถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะ ไหมที่พี่ใช้ทดลองลายจะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะ เป็นเนื้อฟู เส้นมันจะเท่ากับไหมพรมเส้นใหญ่ทั่วไปที่เราเห็นท้องตลาดอะคะ่ะยี่ห้ออีเกิลยี่ห้อดาหลานกกระยางอะค่ะ เส้นจะเท่าๆกัน นี่นะ พี่จะสาธิตเพื่อที่จะ คำนวณห่วงเวลาเราจะเอาไปถักงานจริง ตัว ไม่นิด ที่พี่สาธิตพี่จะใช้หัวขนาดหกมิลเพราะต้องการให้งานมันฟูฟู เราจะเริ่มป้อนห่วงเข้าไป ลายนะคะหนึ่งช่วงลายมันจะหารด้วยสามลงตัว เพราะฉะนั้นพี่จะขึ้นห้าช่วงลายห้าคูณสามเป็นสิบห้าแล้วพี่จะเพิ่มอีกสองห่วงซ้ายขวาเป็นสิบเจ็ดเพื่อให้งานมันไม่งอ พี่ป้อนห่วงแบบธรรมดานะคะ ป้อนห่วงธรรมดาจับไหมแบบนี้ อันนี้เป็นเส้นยาวที่เราเผื่อไว้จับไหมแบบนี้ค่ะ พี่จะเริ่มสิบเจ็ดห่วง เริ่มนะคะ ตรงนี้พี่หมุนธรรมดาแบบนี้ อันนี้ห่วงที่หนึ่ง ห่วงที่สอง สาม สี่ นับไปเรื่อยๆนะคะ ห้า หก เจ็ดแปดห่วงที่เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสามห่วงที่สิบสี่ สิบห้าห่วงที่สิบหกห่วงสุดท้ายค่ะ สิบเจ็ด พี่จะสาธิตลายสิบเจ็ดห่วง เพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณ เวลาเราจะถักเป็นเสื้อ ลายที่พี่สาธิตจะเป็นลายกระดูกงูค่ะ ห่วง เวลาเราถักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านถูกหรือด้านผิด ห่วงด้านขวามือตรงนี้เราจะใช้วิธีสลิป ห่วงซ้ายมือจะจบด้วยนิดเสมอ ห่วงลายจริงๆจะอยู่ตรงกลาง ลายมันจะต้องหารด้วยสามลงตัว อันนี้หนึ่งชุด หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ห้าช่วงลาย เริ่มนะ คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนนะ ห่วงแรกค่ะ เราจะสลิป สลิปนิดแทงแบบนี้ค่ะ แล้วดันลงไป ห่วงที่หนึ่งพี่จะถักนิด ห่วงที่สอง ยันโอเวอร์ค่ะ เอาไหมขึ้นมา แล้วสลิป สลิปเหมือนกับสลิปพีแบบนี้ อนนี้ไหมอยู่ด้านบนนะคะ แล้วเราก็ถักนิด ให้สังเกตไหมตัวนี้อยู่ด้านบน ลายจะมีอยู่แค่นี้สลิปพีแล้วก็นิด ดูช่วงลายให้ดีค่ะ ตรงนี้เป็นนิดสลิปพีเลื่อนขึ้นมาก่อน แล้วสลิปตรงนี้เป็นนิดนะคะ เราก็ถักห่วงนิดไปแบบนี้ ยันโอเวอร์ สลิปค่ะ นิด ยันโอเวอร์ สลิป ตรงนี้เป็นนิดยันโอเวอร์ สลิป นิด ยันโอเวอร์ สลิป จบตรงนี้ด้วยนิด ลายมันจะสามหลักนะคะ หลักสุดท้ายซ้ายมือพี่จะจบด้วยนิดเสมอ หลักที่หนึ่งขวามือกับหลักสุดท้ายซ้ายมือจะเป็นสันมัน เพื่อไม่ให้งานมันงอ แล้วก็สันเป็นลูกโซ่ เราสามารถเอาไปดัดแปลงถักเป็นผ้าพันคอได้เริ่มตรงนี้ ห่วงแรกสลิปค่ะสลิปเสร็จแล้วเรามาดูลายเรา ลายเราจะเป็นแบบนี้ ถ้าตรงนี้มันเป็นปมขึ้นมา นี่นะ สังเกตนะ มันเป็นปมขึ้นมา อันนี้เป็นปมเห็นไหมคะ เป็นปมเป็นปม เป็นปม แล้วตรงนี้เส้นมันจะขี่กันอยู่ เส้นที่มันขี่กัน เราจะถักนิดสองหลักพร้อมกัน แต่เส้นที่มันเป็นปมเราจะสลิป เพราะฉะนั้นห่วงแรกจะเริ่มโดยการยันโอเวอร์ ตอนนี้หมายอยู่ด้านหน้านะ ยันโอเวอร์ สลิปค่ะ แล้วถัก นิด ยันโอเวอร์ดูลายค่ะ ลายมันจะสามหลัก แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เป็นปมคือยันโอเวอร์แล้วสลิป ต่อด้วยนิด เคสองต็อกนะตรงนี้ เคสองต็อกคือ นิดทูทูเกเตอร์ดู ทีละสาม ยันโอเวอร์สลิปนิด ยันโอเวอร์ สลิป นิด ยัน โอเวอร์ สลิป ตรงนี้ถักนิด นิด โดยการถักเคสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิป นิดสองหลัก มาดูตอนจบ มันเป็นปุ่มขึ้นมา จบด้วยยานโอเวอร์ แล้วตรงนี้ถักนิดค่ะ ซ้ายมือสุดจะจบด้วยการถักนิดเสมอพลิกงานกลับแล้วมาดูแถวต่อไป ลายมันจะถักอยู่เหมือนเดิม ดูลายให้ออกอ่ะลายมันจะเป็นแบบนี้นะ ทุกแถวอะค่ะ ดูลายให้ออกว่า เราต้องจับทีละสาม ถ้าตรงนี้เป็นปุ่มขึ้นมาข้างหน้ามันต้องเป็นยันโอเวอร์แล้ว สลิปแล้วสองหลักนี้ นิดสองหลักพร้อมกันนะลายมันจะเป็นแบบนี้นะนะทีละสามทีละสามทีละสามแถวนี้วิธีถัก ห่วงแรกสลิปก่อน พอสลิปเสร็จเรามาดูลายนี้มันต้องเคสองต๊อก เอาไหมไปข้างล่าง ถักเหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นแถวที่หนึ่ง ต่อไป ดูชิลาสามสลิป แล้วเคสองซอก เฉพาะแถวที่หนึ่งที่จะเริ่มด้วยเค นิดเดียว แถวอื่นจะเป็นเคสองต๊อกหมด ลายมันก็จะเป็นตัวนี้เรียกยันโอเวอร์ตัวนี้เรียกสลิปพีตรงนี้เคสองต๊อก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนค่ะยานโอเวอร์ค่ะ สลิป ตรงนี้นิด สองหลักยานโอเวอร์ สลิป เคสองต็อก เอาใหม่ขึ้นมาข้างบนค่ะ เลื่อนห่วง นิดสองหลักพร้อมกัน ซ้ายมือสุด จบด้วยนิดเสมอ พลิกงานกลับ ห่วงแรกสลิปพอสลิปเสร็จแล้วเรามาดูเห็นไหมคะมันจะเหมือนแถวที่สองที่เราถัก ลายถ้าตรงนี้เป็นปุ่ม มันจะต้องเริ่มโดยการเอาไหมมาด้านหน้างาน แล้วเลื่อนห่วง พอเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนะเราจะต้องถักเคสองตอกตรงนี้ เอาหัวไม่โป้งจับตรงนี้ไว้ถักเคสองตอก ยันโอเวอร์ ดูลายชีละสาม ดูลายชีละสามหลักค่ะ ยันโอเวอร์ สลิปเคสองต็อก ยันโอเวอร์ สลิปเคสองต็อกยันโอเวอร์ สลิปเคสองต็อก ถ้าเราจะเอาไปถักงานจริงนะคะ เราควรจะทดลองงานจากไหมแล้วก็เบอร์ไม่นิด ที่เราจะใช้จริง ลายนี้พี่เมย์จะเอาไปถักเป็นเสื้อกันหนาว ลายกระดูกงูค่ะ ยันโอเวอร์ สลิป เคสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิป ซ้ายมือ ถ้าเป็นงานที่ถักพลิกกลับไปมา พี่จะจบด้วยนิดเพื่อให้ตรงริมมันเป็นสัน เป็นลูกโซ่ทีนี้ถ้าพลิกกลับ ที่กลับห่วงแรก สลิปไว้ก่อน สลิปเตรียมไหมในมือ แล้วดูลาย ลายมันจะเป็นขึ้นมาเป็นเพออันหนึ่ง แล้วตรงนี้มันจะไขว้กันอยู่ ตรงที่เป็นเพอเป็นสลิปตรงไขว้กันอยู่ เป็นเคสองตอก ถ้าเป็นเคสองตอก เอาไหมไป ข้างหน้าแล้วถักเคสองตอก แล้วดูลายค่ะ เห็นไหมคะตรงนี้มันเป็นปุ่มขึ้นมา ข้างหน้าปุ่มก็คือ ยันโอเวอร์สลิป ตรงนี้เคสองต็อก ลายจะมีอยู่แค่นี้ ถักวนไปมานี่ขึ้นแถวใหม่ดูลายให้ออกนะคะกรณีที่ถักพลิกกลับไปมา ถ้ากรณีที่เป็นวงกลมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวตามต่อ ลายนี้พี่เมย์จะเอาไปถักเป็นเสื้อกันหนาว ตามต่อที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดพี่จะเอาไป ถักเป็นเสื้อกันหนาวค่ะ เรามาดูกัน ถักเราจะถักเพลินนะคะ ถักเพลินมือ ถักเสร็จไวค่ะลายนี้ แล้วลายออกมาสวย ยันโอเวอร์ สลิป มันจะจบตรงนี้ด้วย ยันโอเวอร์ ยันโอเวอร์ สลิป อันนี้เป็นเคสองตอก จบด้วย นิด ถักสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเห็นลายค่ะ ชิ้นงานตัวอย่างที่เราใช้ทดลองงาน พี่จะถักสูงขึ้นมา12เซนค่ะ เรามาดูแถวสุดท้ายก่อนจะเก็บริม ถักให้ดูอีกรอบหนึ่ง เราจะเริ่มเห็นเป็นลายนะคะ ลายมันจะ คล้ายๆกับลายลูกฟูก แต่ลายมันจะเป็นตอนลึกกว่า วิธีดูลาย ตรงนี้ถ้าลายมันขี่กันแบบนี้เราก็ถักนิด เคสองต๊อกนะคะ นิดสองห่วงพร้อมกัน ถ้าเป็นนูนขึ้นมา เราก็สลิป อันนี้เคสองต๊อก ยันโอเวอร์นะคะ ลายมันจะดูทีละสามหลัก ยันโอเวอร์ SL เคสองต๊อก ยันโอเวอร์ SL เคสองต๊อก SL ก็คือ สลิป สลิปแบบ P อะแบบ P มันจะแทงขึ้น แบบนิดมันจะแทงลง สลิป P เคสองต๊อก ลายมันจะมีอยู่เท่านี้ สำหรับการถักพลิกกลับไปมา ถ้าถักวนวงกลมมันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูต่อ ลายนี้พี่เมย์จะเอาไปถักเป็นเสื้อขนาว ลายลูกฟูกถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน ยันโอเวอร์ SL K สองต๊อก ทีนี้มาดูวิธีจบงาน วิธีจบงานเพื่อปลดห่วงออกจากไมนิด อย่างง่าย ถักตามลาย ถักตามลาย ลายเราจะถักแค่ลายนิด ห่วงที่หนึ่งอ่าพี่ให้ดูนะคะว่าที่เราถักมา ขวามือเราจะสลิปนะคะ สลิปห่วงทั้งหมด ซ้ายมือจบด้วยนิด ลายตรงนี้มันจะเป็นลายลูกฟูก ไม่ใช่ลายลูกฟูก เป็นลายลูกโซ่นะคะลายลูกโซ่ขึ้นมาแบบนี้ เราสามารถเอาไปดัดแปลงถักเป็นผ้าพันคอได้ ตอนที่เราเริ่ม นับห่วงตอนเริ่มตรงนี้ ลายนะคะ จะต้องหารด้วยสามลงตัว ถ้าเราจะหาร ถ้าเราได้ห่วง จำนวนห่วงออกมา บวก เผื่อค่ะ อย่างเช่น ตัวอย่าง ต้นแบบพี่ถักห้าคูณสามเป็นสิบห้า แล้วบวกสองเป็นสิบเจ็ดหนึ่งห่วงขวา หนึ่งห่วงซ้ายนะหนึ่งลายมันใช้สามห่วงค่ะ จบงานค่ะ ห่วงแรกสลิปเหมือนเดิม พอสลิปเสร็จแล้วปัดใหม่ไปข้างหน้า ห่วงนี้ถักนิด พอถักนิดเสร็จแล้วยกห่วงข้างในข้าม อย่าให้ตึงนะคะ วิธีไม่ให้ตึงคือ ห่วงนี้ ห่วงต้องถูกดึงออกมานิดนึง ให้มีขนาดเท่ากับหัวแม่นิด ห่วงที่เป็นตัวไข้เราก็เคสองต๊อก แล้วยกข้าม ตรงนี้เราก็ถักนิด ยกห่วงข้างในข้าม ดึงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้งานตึง เคสองต๊อก เคสองต๊อกคือถักนิดสองห่วงพร้อมกัน ยกข้ามดึงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลังเคสองอันนี้เคหนึ่ง นิดหนึ่งนะคะนิดตลอดเลยค่ะอันนี้ก็นิด นิดสองหลักพร้อมกัน ยกห่วงในข้ามห่วงนอก ถักนิด ยกห่วงในข้ามนอกปลดไปแบบนี้จนหมดห่วงด้านซ้ายค่ะ คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้ามันไวไปก็กดหยุด ดูตรงไหนไม่ทันก็กดย้อน ดูให้เข้าใจก่อนก่อนค่อยลงมือถัก ลายนี้ไม่ยากค่ะ พี่เคยลงไปแล้วคลิปหนึ่ง แต่มันไม่ค่อยชัดก็เลยมาซ่อมคลิปให้ แล้วก็คลิปที่ลงไปรอบแรกก็ไม่มีการปลดห่วง อันนี้ก็เลยมาเสริมปลดห่วงให้ดู เราสามารถเอาไปดัดแปลงถักเป็นผ้าพันคอได้นะ พิ่มความกว้างได้ ถ้าเราจะเพิ่มความกว้างก็บวกเข้าไปทีละสามห่วง ปิดห่วงค่ะ ตรงนี้ ยกข้างในข้ามข้างนอก ตรงนี้เราก็ล็อกใหม่ แล้วก็เก็บเศษ เราก็จะได้เป็นลายกระดูกงู หน้าตาออกมาแบบนี้ เดี๋ยวจะคำนวณห่วงให้ดู นะคะ ว่าถ้าเราจะเอาไปถักเสื้อเราจะคำนวณห่วงยังไง เรามาดูวิธีการคำนวณห่วง มันจะมีไม้บรรทัดตัวนี้นะคะ ที่เป็นตัวคำนวณห่วง ตรงช่องตรงนี้ มันจะเป็นช่องสิบเซนเราวางช่องสิบเซนค่ะ ลงไปตรงลูกฟูกนะคะแล้วเราจะเห็นตัวลายนะคะ ลายถ้าเราจะขึ้นสิบเซนนะคะ สิบเซนแล้วเรานับจำนวนลาย นับจากลูกฟูกกับตรงช่องตรงนี้มันจะสามห่วง อันนี้หนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดสองสามสี่ห้าหกนะคะจดไว้ก่อนว่าสิบเซนสิบเซนถ้าวัด จากซ้ายมาขวาจะใช้หกนะคะ หกลาย หกคูณสามได้สิบแปดหลัก ทีนี้มาดูด้านสูง ด้านสูงเป็นด้านแถว เราทาบเข้าไปกับตัวที่เป็นสันนูนขึ้นมาตัวนี้ แล้วเราจะเห็นแถวจำนวนแถว ถ้าเป็นไม้บรรทัดตัวนี้นะคะ มันจะทำให้เห็นลายนูนตัวนี้ขึ้นมาตัวลายใกล้เคียงคือตรงนี้ค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหก ความสูงวัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ สิบเซนได้สิบหกแถว เราจดตัวเลขพวกนี้ไว้ ถ้าไม่มีไม้บรรทัดตัวนี้ สายวัดหรือเข็มขัดเข็มไอ้นี่ค่ะ ไม้บรรทัดอย่างนี้ก็ใช้ได้ ถ้าลองด้วยสายวัด เราก็เอาสายวัดตัวนี้เทียบ ว่าสิบเซนมันอยู่ตรงไหน นี่นะคะแล้วเราก็นับ แล้วความสูงเหมือนกัน วางทาบกับตัวลายนะคะ ลายที่เป็นลูกโซ่ วางทาบขึ้นไป แล้วเราก็นับ นับด้วยตัวที่พื้นที่ที่เราเห็นชัดนะคะนับสูงขึ้นไป แล้วเราก็จดไว้ มันก็จะได้ขนาดออกมาว่า สิบคูณสิบ สิบคูณสิบวัดจากซ้าย มาด้านขวา หกลายหกคูณสามได้สิบแปดหลัก เวลาเราจะขึ้นลายสิบเซนก็คือสิบแปด นะคะ ทางนี้เป็นสิบแปดหลัก วัดความสูงขึ้นไปนับได้ทั้งหมดสิบหกแถวสำหรับสิบเซน สามารถไปใช้คำนวณได้ เงื่อนไขก็คือ ไหมเป็นไหมพรมเส้นใหญ่ ไม้ นิดก็คือหกมิล ไม้ นิดเปลี่ยน ขนาดไหมเปลี่ยน ขนาดห่วงจะเปลี่ยนตาม ลาย นิตติ้งพื้นฐานที่สาธิตนะคะ สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ ที่อัลบั้มเพลย์ลิสต์นิตติ้ง พื้นฐาน บายพี่เมย์ พี่จะมีลงไว้หลายๆลาย ตรงนี้เวลาก่อนที่เราจะเอาไปเริ่มงานจริงนะคะ เราควรจะถักชิ้นงานตัวอย่างอย่างนี้ออกมาก่อน เพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณว่า เวลาเราถักเสื้อขนาดรอบอกรอบตัว เท่านี้เราจะต้องขึ้นกี่ห่วง ถ้าเราทำชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว เราไม่จำเป็นต้องถามใคร เพราะว่าคำตอบจะอยู่ในมือเราว่าเราต้องเริ่มกี่ห่วงถึงจะใส่ได้พอดีนะคะ